ครับถ้าใครอยากรู้จักสาววายนะครับหรือว่าคู่จิ้นเนี่ยเขาจิ้นกันยังไงนะครับ อย่าลืมติดตาม G บัตออนแ